วันนี้เราจะมาสร้างแบบนะครับวิธีการทำกระเป๋า โดยการทำแบบตัดของกระเป๋านะครับ กระเป๋าประกอบด้วยตัวกระเป๋า ซับในกระเป๋าแล้วก็ก้นกระเป๋า สิ่งที่สำคัญก็คือหูกระเป๋า เราเอาไว้หิ้วนะครับ ประกอบไปด้วยนะครับแพทเทิร์นในการทำกระเป๋านี่คือตัวกระเป๋านะครับ ตัวกระเป๋าจะใช้ 2 ชิ้นนะครับ ก้นกระเป๋านะครับใช้1ชิ้น1 ชิ้นในการทำแบบตัด แล้วก็หูกระเป๋านะครับในการสร้างแบบเราใช้ 1 ชิ้น นะครับเราจะมารู้กรรมวิธีในการสร้างแบบนะครับ หลักการสร้างแบบสิ่งที่ต้องใช้ก็คือกระดาษสร้างแบบไม้บรรทัดนะครับ แล้วก็ดินสอนะครับในการสร้างแบบตัดนะครับลักษณะของแบบตัดนะครับก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ โดยมีความสูงนะครับ ความสูงหรือความยาว 24 เซนนะครับความกว้าง 28 เซนเราตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ เราจะมาเริ่มสร้างแบบตัดด้วยกันนะครับตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ ความสูง28นะครับ24นะครับแล้วก็28นะครับ นะครับ เราตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้เรียบร้อย นะครับ ก็จะได้ความสูงเท่ากับ24เซน ความกว้าง28เซน ต่อจากนั้นนะครับ เราก็จะแบ่งครึ่งความสูงกับความกว้าง นะครับ24ก็คือ12 นะครับ 12เซนนะครับ เมื่อกำหนดความกว้างกับความยาวได้เรียบร้อยนะครับ โดยการแบ่งครึ่งนะครับ ความสูง 24 แบ่งครึ่ง ข้างละ 12 เซนนะครับ แบ่งครึ่งหนึ่ง ความกว้าง 28 ครึ่งของ 28 ก็คือ 14 นะครับ แล้วก็หาจุดึ่งกลาง 24 นะครับ ลากเส้น1เส้น นะครับ เราก็จะได้ตัวกระเป๋า โดยกำหนดความกว้าง นะครับ ความกว้าง ความกว้าง 28 ความสูง 24 เซนนะครับ เราจากนั้นเราำทำหูกระเป๋านะครับ เราการทำหูกระเป๋าโดยการลากเส้นตั้งฉากขึ้นไปหนึ่งเส้นนะครับ ตั้งฉากขึ้นไปหนึ่งเส้น หูกระเป๋ามีความยาวเท่ากับ20เซนนะครับเราตีกรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเป็นหูกระเป๋า20เซนนะครับแล้วก็ลากเส้นตั้งฉากกับตัวกระเป๋านะครับลากเส้นตั้งฉาก1 เซนนะครับ ต่อจากนั้นเราจะทำหูกระเป๋านะครับ หูกระเป๋ามีความกว้าง 6 เซน นะครับ 6 เซน นะครับ ผมวัดเข้ามาข้างใน 2 เซนครึ่ง นะครับ แล้วก็ตี นะครับ หูกระเป๋ามายังตัวกระเป๋า นะครับ ต่อจากนั้นจับจุดกึ่งกลาง นะครับ วัดเข้ามา 5 เซนนะครับ 5 เซนนะครับ จากจุดนี้วัดเข้ามา 5 เซนนะครับ จากหูกระเป๋าตรงนี้วัดมา 2.5 นะครับ ส่วนหูกระเป๋าความกว้างนะครับ เราจะใช้ 6 เซนนะครับ ก็ตีนะครับ ก็จะได้หูกระเป๋า เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ลักษณะของกระเป๋าหรือแพทเทิร์นก็จะออกมาในรูปแบบแบบนี้นะครับนะครับ ต่อจากนั้นนะครับเมื่อได้ตัวกระเป๋าเรียบร้อย เรามาจะทำแพทเทิร์นก้นกระเป๋านะครับก้นกระเป๋าประกอบด้วยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ ส่วนกับก้นกระเป๋าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ โดยมีพื้นที่ความกว้างคูณความยาวเท่ากับ 14เซนนะครับ ก็คือส่วนนะครับ เราใช้1ส่วนนะครับทั้งหมด 4 ด้านก็จะเป็น 14เซนนะครับลากเส้นตั้งฉาก1เส้นนะครับลากเส้นตั้งฉาก1เส้นนะครับโดยมีรัศมีนะครับ14เซนข้างล็ด นะครับข้างละเจ็ดนะครับข้างละเจ็ดนะครับโดยรอบก็คือสสิบี่เซนนะครับ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสความสูงนะครับก็เจ็ดเซน ครับเขาจะได้ก้นกระเป๋านะครับ โดยนะครับมีความสูงกับความยาวนะครับ 14 เซนนะครับ ทั้ง4ด้านนะครับ เราจะมีความกว้างนะครับคูณความยาว 14 เซนนะครับ เมื่อเสร็จนะครับ เราจะมาทำหูกระเป๋านะครับ หูกระเป๋าอันน้อยนะครับ หรือหูเฉียงหูเอียงนะครับ หลักการทำนะครับ โดยตีเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับ สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ มีความกว้างนะครับ8เซนนะครับ ความกว้าง8เซนนะครับ ความยาวนะครับ 18เซนนะครับ 18เซนนะครับ ตีเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า นะครับ ความสูง 18เซนนะครับ ความกว้าง8เซนนะครับ ต่อจากนั้นเราแบ่งความ นะครับแบ่งครึ่งความสูง 18 ก็คือ9เซน9เซนขีดเส้น1เส้น นะครับ จากจุดกึ่งกลางวัดเข้า1เซน นะครับวัดเข้า1เซนต่อจากนั้นนะครับ ขีดเส้นนะครับ จากตัวกระเป๋าไปหาหัวกระเป๋า แล้วก็พาดเฉียงก็จะได้หูกระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เมื่อเราสร้างแบบเสร็จแล้วนะครับ เราจะมาบรรลุกรรมวิธีในการตัดผ้านะครับ กระเป๋าตัวนี้ประกอบด้วยตัวนอกกับตัวในตัวในก็เราียกว่าตัวซับในนะครับ ตัวนอกนะครับ เราใช้ผ้าตัด 2 ชิ้นนะครับ ก้นกระเป๋าตัด 1 ชิ้น หูกระเป๋านะครับ ตัด 1 ชิ้นนะครับ จะเป็นตัวกระเป๋าตัวนอก ส่วนกระเป๋าด้านในนะครับ เราจะใช้ซับในนะครับ นะครับ จะเห็นได้ว่ากระเป๋าใบนี้สามารถใส่ได้ 2 ด้านนะครับ ด้านข้างในจะเป็นซับในนะครับ จะนิยมเป็นผ้าพื้นนะครับ ที่แตกต่างจากภาพตัวนอกนะครับ ส่วนซับในนะครับก็ตัดตัดผ้าตัวกระเป๋า 2 ชิ้นนะครับ ก้น 1 ชิ้น หูกระเป๋า 1 ชิ้นนะครับ ปรากฏว่ากระเป๋าตัวนี้นะครับ ตัดตัวนอกทั้งหมด 4 ชิ้น ก้นกระเป๋า 2 ชิ้น แล้วหูกระเป๋า 2 ชิ้นนะครับ